ตอนนี้ฟุตปรินได้เดินทางถึงตอนที่ 4 แล้วนะครับ เป็นตอนเกี่ยวกับอิดกับสงคราม ป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใช่ครับ ซึ่งเป็นป้อมปืนที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยังหลงเหลือหลักฐานให้เราดู ตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในป้อมเพชรแล้วนะครับ ตรงถ้าจากทางเข้าเข้ามาจะมีป้ายบอกข้อมูลอยู่ คือป้อมเพชรเนี่ยตั้งอยู่ในส่วนที่เรียกว่าวังน้ำวนปากแม่น้ำบางกระจะคือเป็นจุดที่แม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำเจ้าพระยา คือแม่น้ำป่าสักไหลผ่านหน้าวัดพนันเชิง จากทางด้านทิศตะวันออกแม่น้ำเจ้าพระยาคือตรงนี้ไหลทางทิศใต้มาบรรจบกันลงไปเรื่อยๆกรุงเทพออกสุบราการ ที่ตรงเนี้ยเรียกได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการสงคราม จึงต้องมีการสร้างป้อมปืนไว้เพื่อป้องกันข้าศึกก็คือป้อมเพชรนี่แหละมาดูใกล้ๆป้อมเพชรนี่เป็นอิฐก้อนใหญ่ใช่จากที่เราดูด้วยสายตา จะเป็นอิฐก้อนใหญ่ทั้งหมดเลยนะก้อนหนึ่งยาวประมาณสักหนึ่งฟุตได้ อิฐนี้มันแข็งแรงถึงขนาดป้องกันปืนใหญ่แล้วได้เหรอพี่ถ้าก้อนเดียวคงไม่ได้ แต่ว่าถ้ารวมพลังกันอิฐแบบเป็นแสนเป็นล้านก้อนก็สามารถป้องกันได้ สู้ปืนใหญ่ได้ แต่ป้อมเพชรนี้ไม่ได้สร้างแต่อิฐอย่างเดียว ก็จะเห็นว่ามันมีก้อนอย่างนี้ด้วยอจำได้หมหยรือว่าอำจำได้แล้ว อันนี้คือศิลาแรง ใช่คือศิลาแรงที่เกาะใช้เกาะพระปางเหมือนกัน เป็นอิฐผสมกับศิลาแรงใช่ แต่ดูจากซากอิฐที่เหลืออยู่ซากป้อมที่เหลืออยู่จะเห็นศิลาแรงนั่นใช้ก่อส่วนฐานมากกว่าพี่ออฟเห็นทรงโค้งๆแบบนี้จากตอนที่แล้วอะ่ที่เราไปดูมาอันนี้มันต้องมีอะไรเกี่ยวกับยุโรปใช่ไหมใช่เห็นว่าก็คือตรงช่องป้อมนี่ก็คือจะเป็น หลังคาโค้งแบบยุโรปอะก็คือได้รับอิทธิพลจากยุโรปหรือตะวันตกเข้ามา แล้วชาติตะวันตกอะ ก็มาช่วยเราสร้างป้อมเพชรที่นี่ด้วย ก็คือโปรตุเกสตามข้อมูลบอกว่าสร้างในสมัยพระมหาธรรมราชา ก็คือพระบิดาของพระนเรศวรนั่นแหละแต่ว่าจากการขุดค้นทางโบราณคดีของกรมศิลปากร บอกว่าป้อมเพชรที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ย สร้างทับป้อมอีกป้อมหนึ่ง แสดงว่าป้อมที่เราอยู่อ่ะเป็นป้อมที่สอีกป้อมอยู่ข้างล่างซึ่งป้อมที่อยู่ด้านล่างจะเป็นป้อมรูปทรงทรงรีหรือเครื่องวงกลม จะไม่ได้ป้อมเป็นเหลี่ยมแบบที่เราเห็นอยู่ มีอีกชาติหนึ่งที่ช่วยเราสร้างป้อมเพชรใหม่ ก็คือก็คือฝรั่งเศสนึกถึงฝรั่งเศสเอิ้น นึกถึงสมัยใครนึกถึงสมัยพระมหากษัตริย์องค์ใดพระนารายมหาราชถูกต้อง ตามข้อมูลบอกว่าป้อมนี้อาจมีการบูรณะใหม่ในสมัยพรนนารายซึ่งจะเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสเป็นป้อมปืนแบบฝรั่งเศสพี่ถือหนังสือติดมือมาด้วยหนึ่งเล่มหนังสือชื่อว่าหนังสือนี้มีชื่อว่าเอิ้นลองอ่านนะ พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีธุธยา เอกสารจากหอหลวง ฉบับสมบูรณ์ เอกสารชิ้นนี้เป็นเอกสารที่มาจากคำบอกเล่าของสันนิษฐานว่าเป็นผู้คนที่อยู่มีชีวิตอยู่ในสมัยกรุงศรีธุธยาตอนปลาย ก็คือในยุคที่กรุงศรีธุธยายังไม่แตก คือในเล่มนี้ก็จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพสังคม สภาพเมืองภูมิสถานต่างๆของธุธยา แล้วก็มีส่วนหนึ่งด้วยที่บอกถึงป้อมเพชรจะเป็นอยู่ในหมวดภูมิสันฐาน และสถานที่สำคัญในเมือง บอกว่า ประตูป้อมปืนใหญ่ก่อด้วยศิลาแรงมั่นคงแข็งแรงสูง 3วา2ศอก ป้อมนี้สูงกว่ากำแพงกรุงสองศอกมีชานชลารอบป้อมกว้าง3วามีกำแพงแก้วล้อมรอบชานป้อม มีประตูช่องกุดข้างซ้ายป้อมประตูหนึ่งข้างขวาป้อมประตูหนึ่งประตูทั้งสองนั้น เดินออกตามชานป้อมใหญ่ได้รอบป้อมชานป้อมนี้มีกำแพงแก้วล้อมรอบ มีปืนซอกแซกตามช่องแปดกระบอกชั้นล่างปืนใหญ่รางเกวียน บรรจุทุกช่อง16 กระบอก ป้อมใหญ่นี้มีชื่อป้อมเพชร ตั้งอยู่ตรงแม่น้ำตลาดบางกระจะป้อมหนึ่ง ตอนนี้จากป้อมเพชร ใช่ เรากำลังเดินไปดูประตูช่องกุดกัน เดินไปเลย เรเราจะดูว่ากุดแค่ไหนเมื่อกี้ถามคนท้องที่ที่อยู่ป้อมเพชรเขาบอกเดินมาได้ไม่ไกลอยู่ตรงไหนอะคะเขาบอกว่าอยู่หลักตึก ไม่รู้ว่าตึกไหน แต่ดูดูจาก สุนัขดุตรงนี้มีซากกองอิฐอยู่นะ ต้นโพขึ้นครับ แต่ว่าต้องเป็นร่องรอยโบราณสถานที่อ่ะพี่ออฟจะดีเหรอพี่ออฟใช่เหรอ ใช่ ใช่มั่วแล้ว มันว่าไม่ใช่นะพี่ เอิญเอิญเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เห็นเห็นกำแพงแล้วเห็นกำแพงแล้ว เราเจอแล้ว ช่องกุดข้อมูลบอกว่า ประตูช่องกุดประตูนี้เป็นเป็นช่องกุดหนึ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันอยู่ในวัดรัตนชัยลักษณะเป็นช่องโค้งปลายแหลม กว้าง 2 เมตรสูง 2.5เมตรซึ่งเป็นขนาดพอคนเดินเข้าออกได้ ทางด้านทิศตะวันออกของช่องกุดนี้มีป้อมตั้งอยู่ด้วยคือป้อมหอราชคฤห์อยู่ในโรงเรียนนี่หรอ ใช่ แต่ตอนนี้แต่เหมือนว่าจะไม่มีป้อม น่าจะน่าแบบอาคารน่าจะเลิกทับไปแล้วกลายเป็นชุมชนแล้วก็โรงเรียนผมว่าชุมชนนี้ช่วยกันดูแลรักษา ประตูช่องกุดนี้จะเป็นโบราณสถานที่อยู่กลางชุมชนคืออยู่ในโรงเรียนของวัดรัตนาชัยเลยนะครับ ก็คือชาวบ้านและคุณครูนักเรียนช่วยกันดูแลอย่างดีมาก เราเข้ามาข้างในก็จะเห็นว่าพื้นที่สะอาด แล้วก็สมบูรณ์ แต่ดูจากสภาพของประตูช่องกุดนี้อยู่ในสภาพค่อนข้างสมบูรณ์กรมศิลปากรน่าจะมาดูนักให้ดูเหมือนใหม่ไปแล้ว ซึ่งประตูช่องกุดนี้ก็คือเป็นประตูที่คนสมัยชยาจะเดินเข้าออกกัน เข้าเข้าออกจากเมืองใช่เข้าเข้าออกตอนนี้เราตอนนี้เรายืนอยู่นอกเมืองเราก็เดินเข้าเมืองเข้าไปในเมืองคนในเมืองก็เดินออกจะใช้ว่าดูช่องกดนี้อแสดงว่าตอนนี้เราอยู่นอกเมืองอ่ข้อมูลบอกว่า มีประตูช่องกุด61ประตู ก็คือรอบเกาะเมืองอยุธยามีประตูช่องกุด61 ประตู แต่ตอนนี้เหลือประตูที่สภาพสมบูรณ์อยู่หนึ่งประตู ก็คือประตูนี้ ใช่คือประตูช่องกุด ตอนนี้เรามาอยู่ที่อีกจุดหนึ่งนะคะต่อจากต่อจากประตูช่องกูดที่อยู่ในโรงเรียนวัดรัตนชัย ซึ่งเราก็เดินมาเรื่อยๆ่เราเดินตามแนวถนนมาเรื่อย ๆ นี่คือกำแพงเมืองเก่าของยุทธยา คือกำแพงเมืองเก่าที่เราเห็นเป็นโบราณสถาน กาะอิฐอยู่ตรงเนี้ยอยู่ใต้สะพานพีดีทำลงที่เป็นสะพานข้ามมาเกาะเมืองกำแพงนี้ตามข้อมูลบอกว่ามีความยาวทั้งหมด 12.4 กิโลเมตรรอบเกาะเลย ใช่ รอบเกาะเลย แล้วก็แพงนี้คือมันเชื่อมกับประตูช่องกุนแล้วก็ป้อมที่เราไปมาก่อนหน้านี้ใช่จะเชื่อมต่อทั้งหมดเลย เออรู้เปล่าว่ากำแพงดั้งเดิมอะไม่ได้ทำมาจากอิฐนะทำมาจากไม้ พราะว่ามีหลักฐานโปรตุเกสที่ชาวโปรตุเกสคนหนึ่งชื่อว่าปินโตเขาบอกว่ากำแพงของกรุงศรีอยุธยาเป็นแค่ไม้ละเนียดปักตักเรียงๆกันแค่นั้นก็คือว่าเป็นกำแพงไม้แค่นั้นแหละ ง่ายๆ ยังไม่ได้เป็นอิฐก่อหนาแบบนี้ แล้วเราเปลี่ยนมาเป็นอิฐแบบนี้เมื่อไหร่เรามาเปลี่ยนเป็นอิฐ ตอนที่เราเจอสงครามกับหงสาวดี สมัยพระมหาจักรพรรดิสันนิษฐานว่าอาวุธที่พม่านำเข้ามาด้วย ก็คือปืนใหญ่เป็นสงครามที่เราต้องเจอกับปืนใหญ่ เป็นครั้งแรก เมื่อพ้นจากสงครามพนันพระองค์ก็เลย ให้รื้ออิฐจากเมืองเก่าที่สุพรรณที่ลบบุรี ที่นครนายกอ่าส่วนหนึ่งเอามาก่อเป็นกำแพง แต่อีกส่วนหนึ่งก็เป็นอิฐที่ทำจากท้องที่อยุธยาเองนั่นคือการทำกำแพงอิฐครั้งแรก ตั้งแต่อยุธยาสร้างกำแพงและป้อมเ้วออิฐ ก็ถูกใช้งานป้องกันข้าศึกหลายต่อหลายครั้ง จนถึงสงครามที่ทำอยุธยาต้องลบสลายลงในปีพศ2310 สงครามครั้งนี้ อยุธยาต้องเผชิญกับกองทัพจากอาณาจักรอังวะ เป็นสงครามที่กินเวลายาวนานแรมปี อังวะได้สร้างค่ายล้อมอยุธยาถึง 27ค่ายกำแพงและป้อมของอยุธยา จึงได้ถูกใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากกว่าทุกครั้ง แม้แต่ปืนใหญ่ของอังวะก็ไม่สามารถพังกำแพงของอยุธยาลงได้ หรือทหารของอังวะก็ไม่สามารถประชิดปีนกำแพงได้สำเร็จ จนเมื่ออังวะต้องเผด็จศึกอยุธยา จำเป็นต้องพังกระแพงเพื่อบุกเข้าไปในพระนครให้ได้อังวะจึงต้องใช้วิธีใหม่ นอกเหนือจากการยิงปืนใหญ่ถล่มโคมขวัญอยู่ตลอดเวลา วิธีนั้นก็คือการขุดอุโมงค์ อังวะเลือกขุดอุโมงค์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะเมืองทยา เพราะเป็นบริเวณที่แม่น้ำแคบที่สุด อังวะระดมไพ่พลมาทำสะพานข้ามแม่น้ำ จากนั้นก็ตั้งค่ายประชิดกระแพงยุทธยา และเริ่มขุดอุโมงค์ลงไปจนถึงลากกำแพงเมือง มงค์นี้ไม่ได้ขุดเป็นแค่จุดเดียว แต่ขุดยาวตามแนวกำแพงหลายกิโลเมตร จากนั้นก็ฟื้นมาสุ่มลากกำแพงไว้ เมื่อถึงวันประเด็จศึก อังวะใช้กำลังทั้งหมดที่มีบุกอุทยาระดมยิงปืนใหญ่พร้อมทั้งจุดไฟเผาลากกำแพงเมือง จนกำแพงอิฐสุดตัวพังทลายลงมา วันที่กำแพงอิฐพังทลายลงนั้น ก็คือวันสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยา ฟุตปิ้นในตอนที่ 4 เราก็ได้รู้แล้วว่า อิฐนั้นเกี่ยวข้องกับสงครามอย่างไรบ้าง ก็คือเอาไปใช้สร้าง ป้อม และกำแพงเมือง สำหรับฟุตปิ้นในตอนที่ 5 ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของเราแล้ว เราจะไปที่กรุงเทพมหานคร เราจะไปดูกันว่า หลังจากอาณาจักรอยุธยาล่มสลายลงแล้ว อิฐของอยุธยา ได้ทิ้งมรดกอะไรไว้ให้กรุงเทพบ้าง กับตอนที่มีชื่อว่า อิฐกรุงเก่า สร้างกรุงใหม่